ัสดีค่ะ สำหรับกริยากลุ่มที่ 2 ตัวต่อไปที่จะมีประโยชน์ในการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน ที่เราจะเรียนรู้วิธีการกระจายเป็นการปัจจุบัน คือกริยา fleurir แปลว่าเบ่งบาน คงจะขอข้ามขั้นการกระจายไปเลยนะคะ หากยังไม่เข้าใจให้กลับไปดูการกระจายกริยา choisir หรือ finir ได้เลย รูปกระจายของกริยา fleurir, มีดังนี้ค่ะ je fleuris, tu fleuris, il fleurit, elle fleurit, nous fleurissons, vous fleurissez, ils fleurissent, elles fleurissent, ลองฟังเสียงอ่านรูปกระจายเป็นเสียงผู้ชายอีกครั้งหนึ่งนะคะ Je fleuris. Tu fleuris. Il fleurit. Elle fleurit. Nous fleurissons. Vous fleurissez. Ils fleurissent. elles fleurissent อย่าลืมท่องจำการกระจายคำกริยาตัวนี้บ่อย ๆ นะคะ